sun. Let's see. Mm-hmm. える ใจนอใจไม่เคยพักเลยโอ้ยใจนอไม่เคยกว่ามาดวงดาราโปรดช่วยไขเรื่องแม่ข้าพาดวงใจไปสู่ Rhoed o'r mae cyn hi sy'n ti